สวัสดีค่ะ ตอนนี้เป็นตอนที่สองเรื่อง บทนำเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่อง สำหรับวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาค่าลิมิตของฟังก์ชันได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทฤษฎีของลิมิตหาค่าลิมิตของฟังก์ชันได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาค่าลิมิตที่เกี่ยวกับอนันต์ได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ลิมิต ในการหาเส้นกำกับแนวนอนและแนวยืนได้ และสุดท้ายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ลิมิตในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับโครงสร้างบทที่ 1 ลิมิตและความต่อเนื่อง จะประกอบไปด้วย 5 ส่วนคือ บทนำเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่อง ซึ่งจะศึกษาในตอนที่ 2 ถัดมาคือ บทนิยามและทฤษฎีบทของลิมิต ซึ่งจะศึกษาในตอนที่ 3 จากนั้นในตอนที่ 4 เราจะศึกษาลิมิตอนันต์ และลิมิตณอนันต์ และศึกษาความต่อเนื่องของฟังก์ชันในตอนที่ 5 หลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องแล้ว เราจะมาดูการประยุกต์ลิมิตและความต่อเนื่อง ซึ่งจะศึกษาในตอนที่ 6 ในชีวิตประจำวันคำว่าลิมิต จะให้ความหมายทำนองเดียวกับขีดจำกัด ตัวอย่างเช่น การละลายของสารเคมีในเวลา 3 นาที จะเห็นว่ามวลของสารเคมีจะค่อยๆละลายสลายไปเมื่อเวลาผ่านไป และจะละลายหมดสิ้นเมื่อเวลาผ่านไปถึงจุดจุดหนึ่ง การพยากรณ์กำไรสูงสุดจากการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อวางแผนการดำเนินกิจการ หรือ การวางแผนการโฆษณาสินค้าเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด ถ้าหากเราวางแผนได้อย่างถูกต้อง เราจะสามารถสร้างกำไรได้สูงที่สุด โดยใช้ต้นทุนในการโฆษณาที่เหมาะสม การเพิ่มจำนวนประชากร ถ้าเราเห็นแนวโน้มของประชากรที่เพิ่มขึ้น เราจะสามารถวางแผนพัฒนาบริหารประเทศได้อย่างถูกต้อง แนวคิดในเรื่องลิมิต จะเริ่มต้นด้วยการหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน f โดยใช้การตีตาราง หรือดูจากรูปกราฟ หรือหาจากบทนิยามโดยตรง โดยพิจารณาเมื่อให้ค่าของ x เข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งแล้วส่งผลให้ค่าของ f(x) จะเข้าใกล้ค่าหนึ่ง จากตารางเมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้นจนเข้าใกล้หนึ่งค่าของ f(x) จะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ในทำนองเดียวกันค่ะ เมื่อ x มีค่าลดลงจนเข้าใกล้ 1 ค่าของ f(x) จะมีค่าเข้าใกล้ 0 และค่าของฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับ 1 จะมีค่าเป็น 0 ซึ่งมีค่าเท่ากับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 1 เช่นเดียวกัน พิจารณากราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับเศษ 1 ส่วน x พิจารณาเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ทางลบ จะสังเกตเห็นว่า ค่าของฟังก์ชันมีค่าลดลงไปเรื่อย ๆ จนเป็นลบอนันต์ และเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ทางบวก จะสังเกตเห็นว่า ค่าของฟังก์ชันมีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็นอนันต์ เราเรียกลิมิตประเภทนี้ว่า ลิมิตอนันต์ พิจารณาเมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้น จะสังเกตเห็นว่า ค่าของฟังก์ชันมีค่าลดลงไปเรื่อยๆจนเข้าใกล้ศูนย์และเมื่อ x มีค่าลดลง จะสังเกตเห็นว่า ค่าของฟังก์ชันมีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนเข้าใกล้ศูนย์เราเรียกลิมิตประเภทนี้ว่า ลิมิตณอนันต์ เราสามารถประยุกต์ลิมิต เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เช่น บริษัทแห่งหนึ่งได้ทำการประมาณค่ารายรับของบริษัท มีหน่วยเป็นล้านบาท ที่ได้มาจากการลงทุนเงินโฆษณาที่มีความสัมพันธ์กันดังสมการ RA เท่ากับ 500 ลบ 1,000 ส่วน A บวก 3 เมื่อ A คือจำนวนเงินที่ใช้ในการโฆษณา ถ้าปัจจุบัน บริษัทลงทุนกับค่าโฆษณาไป 30 ล้านบาท แล้วเราควรจะแนะนำให้บริษัทนี้เพิ่มเงินลงทุนกับค่าโฆษณาเป็น 40 ล้านบาทหรือไม่ นอกจากนี้เรายังศึกษาถึงสมบัติที่สำคัญของฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความต่อเนื่อง ที่จะมีความสัมพันธ์กับลิมิตของฟังก์ชัน ลักษณะกราฟของฟังก์ชันต่อเนื่อง จะเป็นกราฟที่ไม่ขาดตอน ซึ่งส่งผลให้ค่าของลิมิตของฟังก์ชันที่จุดใดจะมีค่าเดียวกันกับฟังก์ชันที่จุดนั้น จะเห็นว่าที่จุด x 1 x 2 x 3และ x 4ลิมิตของฟังก์ชันที่แต่ละจุดมีค่าเท่ากับ y 1 y 2 y 3และ y 4ตามลำดับ ในบทนี้ เกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่อง เราจะศึกษาด้วยกัน 3 ส่วนคือ ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ลิมิตอนันต์และลิมิตณอนันต์ ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน โดยที่ในหัวข้อลิมิตของฟังก์ชัน เราจะศึกษาเกี่ยวกับบทนิยามของลิมิต ลิมิตทางเดียว ทฤษฎีบทของลิมิตและตัวอย่าง และสุดท้ายบทประยุกต์ของลิมิต หัวข้อถัดมา ลิมิตอนันต์ และลิมิตณอนันต์ เราจะศึกษาเกี่ยวกับบทนิยามของลิมิตอนันต์ และลิมิตณอนันต์ ทฤษฎีบทของลิมิตอนันต์ และลิมิตณอนันต์ และสุดท้าย บทประยุกต์ของลิมิตอนันต์ และลิมิตณอนันต์ หัวข้อสุดท้าย ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เราจะศึกษาถึงบทนิยาม ทฤษฎีบท และตัวอย่าง ซึ่งใช้ความรู้จากลิมิต ที่เราได้ศึกษาไปก่อนหน้านี้ สรุปในตอนนี้นะคะ เราจะทราบถึงพื้นฐานของแคลคูลัสเรื่องแรก คือ ลิมิตและความต่อเนื่อง และสามารถนำสมบัติของลิมิตไปขยายต่อในเรื่องของอนุพันธ์และปริพันธ์ต่อไปได้ ในตอนถัดไป ตอนที่ 3 เราจะศึกษาบทนิยามและทฤษฎีบทของลิมิตค่ะ